วัสดีครับ วันนี้เราจะมาท่องเที่ยวแก่งกระจานเป็นหลักนะครับ เมื่อกี้ผมเดินทางมาจากตัวเมืองเพชรบุรี ถนนเพชรเกษมรถติดนะครับ เนื่องจากคนกรุงเทพหรือคนทางด้านเหนือหน่อยหนึ่งนะไปเที่ยวแถวปานบุรีประจวบหัวหินกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์บ่ายๆขากลับ รถก็ติดเพชรเกษม มาเรื่อยๆ นะครับ แต่ผมเลี้ยวเข้า มาทางหนองยาป้อง ทางก็สวยงามนะครับ มีฝนตกเล็กน้อยดูเมฆนะนิดหน่อยครับ ทางสวยงามนะครับหนองยาป้อง ผมเคยมาแต่ตอนกลางคืนตอนกลางวัน เพิ่งเห็นว่ามันเออ มันก็สวยดีนะครับ สวยพอๆกับเนินมะปรางพิษณุโลกนะครับ ทางดูตรงนี้ก็วงเวียน แก่งกระจานนะครับ จุดบริการตู้ยามบ้านดินสอพอแก่งกระจานนะครับ แล้วก็ที่มีปั๊มปั๊มปตทวงเวียนแก่งกระจานตรงนี้นะครับ ส่วนจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปก็คือรอบๆ แก่งกระจานรอบๆเขื่อน จุดกลางเต็นท์นะครับ แต่จุดแรกที่จะไปนั้นก็คือแก่งกระจานเซอร์กิตครับแก่งกระจานเซอร์กิตเลี้ยวไปนิดหน่อยนะครับ ตรงก่อนถึงโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับแก่งกระจานเซอร์กิตวันนี้ไม่มีแข่ง ไม่มีแข่งรถแต่ว่า จะไปดูว่า บรรยากาศเป็นอย่างไร ยามไม่มีอะไรนะครับ บาง พอเขาเปิด ให้บริการเมื่อไหร่แล้วก็ผมผมอาจจะเอารถไปขี่วนเล่นนะครับ รู้สึกจะเสียเงินพันห้านะครับ ผมก็ ไม่ทราบคาดว่ายังไม่เปิด ช่วงโควิดนี่ยังไม่เปิดนะครับ ก็จะไปดูบรรยากาศ ทางไปนะครับ ผ่านโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาถึงยังโรงพยาบาลโรงเรียนก่อนไปโรงพยาบาลแล้วจึงจะมี วงอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่า ก็ไม่แน่ใจในระดับ ทูแบนแล้วยังมีลมเข้ามา ฟังไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะเสียงลมดับเกินมีทางแก้คือขับช้าๆ หรือไม่ก็ซื้อหมวกราคาสามหมื่นเป็นต้นไป เสียงยังนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะมี ยาบาลเนี่ยเห็นไหมสามกิโลเมตรแก่งกระจานเซอร์กิตเลี้ยวไปทางขวา ไม่มีใครให้ถามเลย ครับแก่งกระจานเซอร์กิต ก็จะทางสวย ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เขาก็มา บริการอย่างสบายเลยนะครับ เพราะว่า คนน้อยครับ เรารู้สึกว่า เจ้าหน้าที่เก่งอาจารย์เขาไม่เห็นมีมาเก็บ ค่าบริการเลย ฝึกรถกันนะครับ กิจว่างๆจะมาอีกหลายรอบนะครับ เราก็จะไปรอบๆเขื่อน กันต่อนะครับ จะบอกที่ตั้ง อย่าเลยอยู่บริเวณโรงพยาบาลเนี่ย ก็ก็ไม่หลงแล้วนะครับ เนี่ยเยั้งกันนิดนึงนะโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมทางเข้าก็อย่าให้มันเกินโรงพยาบาลนะครับ บ้านแก่งกระจาน ยนะครับนี่นะครับวัดเขากินงงานประจำปีวัดเขากินงก็จัดใหญ่ เพราะว่าศรัทธาของลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นมีเยอะครับ ก็จะมีหลวงหลายคืนครับห้าคืนคืนสองคืนปิดหัวปิดท้ายก็จะมีสิบคณะ เป็นประจำครับ ครับ ปีก่อนปีก่อน จะมีโควิด เขาก็จะมี5คืน อั้นมานาน โอกาสแรกที่จะได้ ผมจะมีกันยิ่งใหญ่ทุกวันนะครับยิ่งใหญ่หมดครับ เพราะว่าอั้นกันมาหลายปี ไม่ได้จัดพอได้จัดเนี่ยโอ้นี่แหละครับ ก็จะเป็นโอกาสดีครับสารวงที่ ไม่ไม่มีทางที่จะ dài